อุ้ยอุ้ยอุ้ย พร้อมเลยพร้อมก็พร้อม แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ จะมีมากเท่าใดขอได้โปรด อย่าให้ความเจริญทางด้านใจใจใจใจลดต่ำลงเลยญาติโกโหติกะสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่ครบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ เพียงแค่คิดก็ จะเริ่มต้นไงดีเนาะนะครับ ความจริงก็อยากจะประมวลนะเนาะเริ่มต้นบอกว่าท่านใดๆก็ตามทีที่อยู่หน้าจอนอก จอ อยู่ไหนก็ได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเนื่องมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีสามเจ็ดผมไปล่วงรู้อะไร คนที่ติดตามลุงหงอกนะก็จะรู้ยี่สิบกว่าปีมาแล้ว จึงจะรู้นะฮะต้นทางจริงๆคืออะไรนะครับทำไม มาถึงนาทีนี้ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ ผลงานที่ยิ่งใหญ่มาก และความยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นมันส่งผลให้กับ มนุษย์สัตว์ แล้วก็ ต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้รับความเสียหาย จนเกินเหตุเกินปัจจัย เนาะนะพี่นะ ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ก็เพราะว่าคงจะเป็นเพราะบรีมวนนี่นะมั้งทำงานไปด้วย สูบยา สูบบุหรี่ผมสูบยานะผมไม่ได้สูบบุหรี่นะครับอันนี้ผมเรียกยานะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นอันตรายกับผมนะครับไอยาสูบยาสูบยาเนี่ยมีแล้วต้องสูบลูกหลานอย่าเอาเป็นตัวอย่าง ก็แล้วกันนะ ผมก็เปิดเผยตัวเองตัวตนมาตลอดนะครับว่า แต่ที่เขาเรียกว่าบุรีบุรีมันทำอะไร ลุงหอกไม่ได้ ลุงหอกก็ใช้สิ่งนั้นนะครับ มา มาอะไร นะ ผมรู้ว่าอะไรกันใดใดในโลกนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับ ใดๆในโลกนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะนะมนุษย์เรามักจะเห็นโทษ สารพัดโทษ ร้อยแปดโทษ แต่ทำไมลุงองอกจึงเห็นแต่ประโยชน์ แม้กระทั่งขี้หมากองเดียวก็เห็นประโยชน์ของมันจริงไอ้ของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะเนี่ยผมก็เห็นประโยชน์มันนะ มนุษย์บางกลุ่มบางพวกต่างหากที่ไปเห็นโทษ ครับ เราไม่ว่ากันตรงนั้น เพราะว่ามันมนุษย์มันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกนะมันจะมีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองไปทำไมเนาะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับ บริบทของการอยู่ร่วมกันวิฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะอยู่ยากนะครับ เอาเถอะกลับมาถึง ถ้าจะเป็นการลำดับ งานของผมมันงานอยู่ใน YouTube บ้านเราดูทีวีงานผมมันอยู่ตรงนั้นใครต้องการที่จะติดตามงานผมเนี่ย ง่ายๆครับ YouTube กดเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ ก็พิมพ์กันพิมพ์ภาวะโลกก็จะรู้ว่านั่นคือต้นทางนะครับ ต้นทางของการที่ผมมานั่งอยู่ตำแหน่งนี้ นะนะนะนะพูดมาจา กัน มันไม่ใช่แปดพันกว่าคลิปไปแล้วตอนนั้นในเนื้อหาสาระไอ้แปดพันกว่าคลิปเนี่ยถามว่า ทั้งหมด ผมจะบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกนะสังเกตให้ดีนะครับ อย่าเชื่อลุงหงอก ลุงหงอกเกิดมา พูดจาเรื่องอะไรทำอะไร ไม่ได้ให้เชื่อหรอกครับแต่ลุงหงอกเกิดมาคิดและพูดเรื่องอะไร อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอหรือคนที่ติดตามงานของลุงองอนได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจนะครับเกินมาเพื่อสร้างความเข้าใจ เกินมาเพื่อให้ความเข้าใจนะครับส่วนความสามารถเนี่ยไม่ต้องห่วงละครับสองมือเปล่า ผมรักษามนุษย์ได้ แน่ ๆก็แล้วกันผมใช้แค่สองมือเปล่า ความจริงมันมากไปกว่านั้น เสียงผมก็ใช้ได้ รักษามนุษย์มานาน นี่ไม่ดีต่อไปจะถึงขั้น หน้าตาก็จะรักษา ดีแล้วที่มันไม่หล่อแล้ว อาการมันเป็นรูปลักษณ์แบบ แบบเจ้าเงาะเงี้ยก็มีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นมั้งจะเป็นไอ้เจ้าเมีอะไรกันบ้างใช่ไหมล่ะใช่นะผมว่างั้นนะ มีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ภายในลึกถึงใครก็รู้ได้กายกับใจเท่านั้นครับจิตได้เลิกคุยกันเลย ไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ได้เลยอย่างเงี้ยนะนะนะนะเอาเถอะครับมาถึงนาทีนี้แล้วก็ถือโอกาสสรุปนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องยาวเหยียด จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับ ผมจะร่ายยาวไทม์ไลน์ของ อุตบอุตุนิยมวิทยา เนี่ยท่านว่าไว้อย่างไรนะครับ ส่วนไทม์ไลน์ของลุงหงอบตั้งแต่ได้รับ อนุญาตดีกว่าเพราะว่างานผมเป็นงานที่ ผมรู้ว่ามันยิ่ง ผมรู้ยิ่งใหญ่ ผมจะรู้ล่วงหน้า พอสมควรนะผมจะทำหนังสือไปอยังนู่นนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หนังสือผมเรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นะครับ หนังสือผมไปตรงนั้นครับ ไม่ใช่กะโหลกกะลาเนี่ยไปทำอะไรต่างๆนาสารพัดที่จะมาทำพอเวลาประสบความสำเร็จมายกย่องตัวเอง ผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะอยากจะให้ทุกคนต้องทำนได้รู้ได้เข้าใจจริง ๆเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ แจ้งเพื่อกรุณาทราบ ผมรู้ว่าบ้านเราทีวีเนี่ยไม่น้อยกว่าสามหมื่นชีวิตนะฮะอยู่ในที่เดียวกันในขณะนี้ เพราะฉะนั้นสามหมื่นกว่าชีวิตเนี่ยถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน ผมบอกว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันนะฮะ อืมมีอะไรคุยคุยกันอย่างพี่อย่างน้องประมาณนั้นนะครับ เราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าเราอยู่ในสังคมต้องให้สังคมสันติสุข ครับ ครับ จะพูดจาพาทีให้สังคมเดือดร้อนในอย่านะครับ อย่าทำใช่ไหมมันไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกใช่ไหมยกตนข่มท่านอีกอันหนึ่งไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็นิ่ง เฉย แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ต่อไป จึงจะดีกว่าในการที่จะพูดจาหรือว่าพิมพ์นู่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี้ย กรุณาเถอะครับ อย่าทำเพราะว่านะมันไม่มันไม่เหมาะสมแล้วครับ มันไม่ดีแล้วครับ ซึ่งบางทีผมใช้สำนวน เล่นๆของผมเนี่ยมองตนเสียให้ดีก่อน จะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนลองเอามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยมันให้คุณโทษอะไรใครหรือเปล่าเงี้ย ขบคิดพิจารณากันบ้างหน่อยก็ดีประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะขบคิดพิจารณา มันเหมือนกับเราดินสอนะครับ อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมจะเกินเหตุเกินปัจจัย เพราะใดๆ มันจะเข้าตัวเข้าใจไหมครับมันจะเข้าตัวไปหมดนะให้ทราบว่าถึงตัวทันที เช่นบางครั้งบางที ผู้ที่สังเกตนะฮะง่ายๆฮะปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเด็ดมากนะฮะเหตุการณ์ข้างถนนเนี่ย ่ไหมครับเป็นมากี่ปีก็ไม่รู้นะหลังๆมาเนี่ยเข้าตัวเข้าตัวเสียนั่นนะครับ มันถึงยุคของมันครับยุคมือถือมือถอยมันทำงานนะครับอืม นะนะยุคไอทีมันทำงานต้องเข้าใจงั้นให้ได้ ใด ๆ ก็ตามที่มันเก็บเอาไว้เป็นความลบความลับหนึ่ง ออกมาหมดเกลี้ยงต้นนั้นก็เลยต้องบอกว่า จะนู่นเป็นขัดจะขยับตัวนิดหน่อย อะไรก็ได้ทุกวันนี้นะมันถึงตัวหมด แม้กระทั่งกล้องวงจรวงจรปิดอย่างเงี้ย แล้วก็ไปในสถานที่ใดจะไปรู้เลยว่าเขาติดตั้งวงจรปิดไว้ที่ตรงไหนเงี้ยไปคิดไปพูดไปทำอะไรนะ มันมีที่มามีที่ไปหมดเรื่องนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบ ทุกคนทุกท่านนะที่อยู่บ้านเราดอททีวีหรือจะอยู่ที่อื่นๆใดก็สุดแท้แต่อันหนึ่งที่ผม ในบ้านเมืองผมทำงานช่วยทางด้านกออรบนมาตั้งนานนักหนาแล้วครับ ตั้งแต่ผมทำรายการที่วิทยุ สถานีวิทยุ ขอสทบรุ่งนู่นนะครับ ปักใต้ข่าวนุ่งกระดมผู้คน โอ้โห หนักเลยละครับข้าวสารครับอาหารแห้งเรียนเข้าไปนะยุคสมัยที่เด็ดคนะุคนนั้นพลตรีนะครับ ยุทธนาคำดีเป็นคอสชเหรอยุคสมัยนั้นอืม ใช่ครับเห็นไหมฮะ ผมไม่ใช่ทำงานน้อยๆมานะฮะทำผู้คน พาผู้คนทำบุญทำดีเรื่อง พวกสังคมในพวกนี้นะแม้แต่ไปอบรมกอรบนในยุคสมัยนู้นนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับคล้ายๆกับมัน มันมีเนื้อมันมีหนังของมันอยู่ทางด้านความก็มาคือมันต้องการความสันติอ่ะเขาใจไหมครับ อืมเนื้อมันมีมันไม่ใช่ อยู่ๆกระโดดของผางเข้าไปมันไม่ใช่นะมันมีที่มาอยู่นั้นพอเวลา ไปปากใต้คราวนี้ไอ้ปลาบงปลาบึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่ เนยฮะเพราะมันเริ่มต้นดีไม่ใช่ครับ เริ่มต้นดี เริ่มต้นมา ไปตั้งแต่หนังสือเข้ากรมใช่ไหมทางฝ่ายกรมก็ต้องส่งทอดไปลำดับไปถึงปลายทางนะเป้าหมายเลยนะฮะก็จะปักหมุดอยู่ที่แหลมตะลุมพุกนะฮะไม่รู้ไปตายดาบได้นี่ความจริงนะ นักรบตัว แม้มันจะบาดเจ็บปั้งก็แบบเป็นร ใช่ไหมไ่กลัวการบาดเจ็บไปทำไมคนทั้งหลายก็หนีจากต้นเหตุต้นทางหนีหมดเลย บุคลากรที่แหลมตะลุมพุกชาวบ้านล้านถิ่นออกไปหมดเหลือสองคนไงเนี่ยกับผู้ชายหนึ่งคน ที่เห็นหน้าเห็นตาโดยยิ่งผู้หญิงสองคนเนี่ยก็ทำอาหารหวานข้าวให้กินด้วยครับ นะ นะครับปลาทมันทำปากเลยครับ อืม นี่นะครับเขาทำให้กินด้วย อืมก็เห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่น อยู่ๆโผล่เพื่อพาไปอยู่สถานที่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยเขางงมากงงมากเลย คนในพื้นที่ยังไม่กล้าอยู่พื้นที่เลย เพราะว่าเขาเจอบ่อย คนในพื้นที่เราไม่เคยเจอแล้วความรุนแรงมันจะออกมาโอ้โหมันจะ หมด ผมว่าหมดนะไม่เหลือนะครับ ตามข่าวคราวอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ย ทั่ว ๆ ไปซะก่อนนะครับ แปลว่านำทางให้ได้รู้ให้เข้าใจ ว่ามันเป็นมาอย่างไงมันถึงได้ ไปเร็วนักไอ้ไอ้ปลาบึกจับขึ้นโขงไปส่งไปส่งฝั่งโขงเร็วนัก ่็ผมบอกผมได้ไปขี่ม้าขาวก่อนไหมไปขี่ม้าขาวผมเนี่ยเดี๋ยวเออ เดี๋ยวจะมาเอามาเอามาให้ดูนะฮะไปขี่ม้าขาวเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคนะเดี๋ยวจาให้ดูเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาให้ดู เครื่องมือ ใส่กระเป๋าได้ ไปไหนไปไหนได้หมดเลยมีปัญหาโอเคนะ ในส่วนนั้นทั้งหมดมันก็ลงเอยมาหมดเรียบร้อยแล้ว มีแต่ความสรุปเอาไว้เบื้องต้นแล้วอำเภอปากพนังนะครับอำเภอปากพนังนะครับทั้งอำเภอนะครับ ไม่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต แม้แต่รายเดียวนะครับ แปลว่าปลอดร้อยเปอร์เซ็นตเป็นศูนย์เลยนะครับ ก็ตรงตามกับนโยบาย ดูมันจะเป็นนโยบายของท่านนายกนั้นรัฐมนตรียังไงดีครับ ส่งต่อลงมานะครับ ไปยังจังหวัดจังหวัดก็นะ ผมก็เชื่อว่าใช่นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์ก็ได้ยินคำหนึ่งออกมาว่าทางจังหวัดเขากำชับเลยนะครับว่า จะไม่ต้องเกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิต แม้แต่คนเดียวนี่คือนโยบาย เป้าหมาย เป้าหมาย นะครับ วันนั้นก็ต้องชื่นชมทหารด้วยนะครับทหารก็จะไปเก็บทั้งหมด ไม่ใครอยู่พื้นที่ครับผมไม่อยู่พื้นที่มันน่าคิดมีอะไรซ่อนตัวไว้ให้หรือเปล่าก็เราไปในนามของอะไรปอพอไง กรมป้องปันกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ความจริงก็จะไม่ให้มาไม่จะตามทีเราก็บอกว่าเรามาทำงานใช่ไหมมันจะหนีตายนี้กลัวบาตาย คนทำงานกลัวตายทำไมอย่างเงี้ย ใจเรามันเป็นอย่างนั้นนักรบมันต้องสู้ สู้ไม่ถอย ใช่ไหมใช่ไหมนักรบ เนี่ยไม่ได้หรอก ขึ้นหลังช้างหลังม้าแล้วก็ลุยแล้วครับ ไม่ไหวอย่างเงี้ย เห็นไหมครับ นักรบนักรบที่ฉักจักันมาก ประวัติศาสตร์ชาติไทยก็มีอยู่แล้ว คือ พระนาเรศวรมหาราชไง โอ้ยใช่ป่ะนักรบ ที่แท้จริงนะนำหน้าด้วยไม่ได้สนแล้วครับเงี้ยนั่นแหละครับ ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไปไหนเลยนี่แหละคือวุฒินำก็เลยพูดนำลักษณะพูดนำนะครับ วิ่งเข้าสู่เป้าหมายที่จะมาทำลาย ประเทศชาติและประชาชน เห็นไหมครับเนี่ยลุงลุงหมองเนี่ยแหลมตะลุงพวกนี้นะครับกับคณะแต่เดิแมนเนี่ยโอ้โหก็อย่างแล้วก็วันประชากรงานอยู่ทั้งหมดห้าคนสองคนแล้วก็ลงพื้นที่อีกสามคนก็สแตนบายอยู่ที่ตั้งคอยส่งข้อมูลข่าวสาร คอยเก็บตกไอ้เรื่องของให้ข่าวสารเร็วๆในเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็ปรากฏว่า เขาก็ติดตามข่าวสารอุตุนิยมวิทยามาถึง 25 ฉบับก็ประกาศ ตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงฉบับที่ห้าครับ ผมก็เพิ่งร่ายยาวเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี้จะ จะรายงานที่กรมมันพรุ่งนี้นะครับนี่ เสร็จจากนี้ก็ต้องเขียนหนังสือแล้วะโอเคนะ มาถึงถอยหลังไปเลยนะครับว่า ตั้งแต่ฉบับที่ห้า ฉบับที่ยี่ห้านะครับจะจะทางอุตุนิยมวิทยานะครับ ตั้งแต่ฉบับยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สามยี่สองอะไรพวกนี้ไปกระทั่งถึงฉบับที่ยี่สิบครับฉบับนี้หนังสือลงวันที่ ประกาศหน้าวันที่ห้า มกราคม2562 เวลา 16นาฬิกานะครับโอเคนะวันที่ 15 นิดหนึ่งวันที่15 เวลานี้นะฮะเวลาของวันที่ 15 นี้ผมยังอยู่ที่อาจารย์เดินยนึกก่อนเดี๋ยวมันผิดอ๋ออันนี้ผมอยู่ที่ที่วัดอันนี้ พระธาตุวรมิหารเนี่ยไปไปกราบพระไหว้พระที่วัดพระธาตุวรมิหารครับ ใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ใช่อืมใช่นะ โอเค ใช่ครับ ผมใช่ครับ ทุกอย่างมันลงเลยหมดเรียบร้อยแล้วจ้านะครับ ความเร็วสูงสุดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วโอเคนะครับ ต่อไปฉบับที่ 24 ก็เหมือนกันนะครับ ก็มาลงเอยนี่เขาประกาศตั้งแต่ ตั้งแต่เที่ยงนะครับ เมื่อกี้เนี่ยประกาศสิมโรนิกาของที่ห้านะครับ อันนี้ประกาศวันที่ห้าเวลาสิบสองนาฬิกานะครับ ย้อนย้อน ย้อน อันนี้ประกาศวันที่สิบเอ็ดนาฬิกาที่ห้าสิบเอ็ด ทุกอย่างจะลงเอยนะครับสังเกตนี้ถ้าคนติดตามนะครับ เช่นลาติจูดลองติจูดเนี่ย ไม่รู้ถ้าถ้าเป็นผมเขียนเรื่องพวกนี้นะครับ ก็ถือโอกาสนิดนึงเถอะท่านใดที่อยู่ใน อุตุนิยมวิทยาในกรุณาที่นะครับ ในการเขียนยังไงจะให้คนคนตามเข้าใจ ไอ้ผมมันเข้าใจทุกมิติแหละครับแต่ภาษาที่ใช้สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ ศูนย์กลางของ ของพายุเนี่ย เวลา มันเคลื่อนที่เนี่ย ศูนย์กลางมันเคลื่อนที่ มันจะเคลื่อนที่เจเรเรชันเนี่ย นี่คืออันหนึ่งนะฮะ ศูนย์กลางเคลื่อนที่ มันจะเคลื่อนที่ไปเร็วไปช้านี่อีกอันหนึ่ง นี่ถือเป็นหลัก โดยปกติแล้วก็จะใช้ศูนย์เส้นศูนย์องศาเส้นกรีนิสเรียกเส้นลองจิจูดนะเส้นลาจิจูดก็ตะวันออกตะวันตกนะฮะไปตัดกัน ที่เมืองกรีนิสเนี่ยนะครับ นะครับ ไปตัดกัน พอไปตัดกันก็ถือว่าศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาใต้ศูนย์องศาตะวันออกตะวันตกตะวันออกตะวันตกก็เป็นเรื่องลองจิจูดโอเคไหมครับไอ้เจ้าลองจิจูดเนี่ยนะเขาถือเป็นหลักในการที่จะพายุจะเคลื่อนที่เขาคิดเป็นตัวลองจิจูดไปตะวันตกตะวันตกอะไรว่าอะไรก็ว่ากันไป ถ้าเป็นผมรายงานจุนยมวิยาผมจะแนะนำให้ประชาชนในรับรู้ก่อนนี่นือ เส้นศูนย์องศาเหนือองศาใต้ อยู่ตรงนี้นะ างเงี้ยศูนย์ศึกษาศูนย์ศึกษาเหนือใต้ก็คือราชจูดนะครับแต่ถ้าเป็นรองก็ศูนย์ศึกษาเหมือนกันตะวันออกตะวันตก ผมจะเริ่มต้นให้มนุษย์ ให้ผู้ที่ติดตามได้รู้ตรงนี้ก่อนนะฮะต่อไปก็จะลากไปทีนึงว่า ไอ้พายุมันเกิดขึ้น จะตรงเนี้ย มันห่างจาก ห่างจาก เนี่ย ถ้ามาตะวันตกตะวันออกนะ มันเป็นลองติจูดตะวันออกตะวันตกเท่าไหร่เห็นไหมผมจะให้ประชาชนได้รู้ตรงนี้ก่อน โอเคไหมต่อไปเวลาผมรายงานเนี่ยผมจะบอกศูนย์กลางของพายุเนี่ย มันเคลื่อนที่ไปกับความเร็วลมมันคนละเรื่องนะครับกับความเร็วที่ลมพัดมันคนละเรื่องนะเออไอความเร็วเป็นรัศมี เวลามันเวียงตัวเนี่ยมันเหมือนกับเราเป่าลมฟิ่งออกไปนันเป่าออกไป มันจะไปแรงไปแรงต่างร้อยสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือความเร็วลม แต่การเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ช้าๆ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง50กิโลเมตรชั่วโมงหรือว่าร้อยกิโลเมตรชั่วโมงอะไรก็ว่างกันถ้าหากว่ามันแรง มันจะเคลื่อนที่ช้าจำเป็นหลักนะเคลื่อนที่ช้า แต่รัศมีทำการมันรุนแรงมาก จำเป็นหลักได้เลยพวกนี้โอเค ผมจะ ผมสรุปคือผมจะรายงานจุดศูนย์กลางของพายุ มันเคลื่อนที่ไปเร็วช้าเพียงใด อย่าให้คนฟังคนติดตามลืมจุดศูนย์กลางตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าผมรายงานนะ เพราะฉะนั้น คนฟังคนดูไม่ติดตามไม่เป็นแล้วก่อนอย่างนั้นงั้นแหละ รู้แต่ว่าจะพังภาพตั้เท่าไหร่ไม่รู้เชียหายเาไหรไม่รู้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับ ขอได้โปรดได้เข้าใจนะทางด้านฝ่ายอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันเวลาจักรุณา แนะนำให้ชาวบ้าน ชาวโลกเขาเข้าใจก็ก็ลองพลิกกันใหม่ครับพลิกขั้วคิดกันใหม่ทีครับนั่นนั่นนั่นนี่ผมก็รู้เท่านั้นนะครับ คนไหนที่รายงานตัวเนี้ยโอเคผ่านไปเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะครับนะก็มาทั้งหมด ใด ๆ ก็อ่อนลงมาเป็นลำดับนะครับจุดจุดที่มันพีคมากนะครับ ช่วงนี้มันพีคอันนี้เปลี่ยนไป ก็คือชุดต่อไปนี้เนี่ย ไอ้ที่ 19 ถึงเท่าไหร่อรไรงานฉบับที่ 19 15 ถึง 19เลยถือว่าพีคมากนะครับอืมอ๋อเดี๋ยวนะยังพีคกว่า ไม่ได้มากับเมื่อกี้เนี่ย อ่านอ่านเล่นๆ อ๋อ นี่อ่อนนนเนี่ยเดี๋ยวนะอันที่สิบเก้าเนี่ย ลงวันที่สี่มกราคม วันที่สี่นี่เวลาเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกา โอ้ อันนี้น้ำรถหมดแล้ว วันที่สี่ที่ผมอยู่นี่น้ำรถหมดเรียบร้อย แล้ว น้ำขึ้นมาสูงสุดหนึ่งเมตรหนึ่งเมตร จุดที่ผมอยู่ คือไอ้น้ำทะเลที่มันน้ำที่มันมันสูงขึ้นมา มันท่วม มันล้นตลิ่งอะไรต่างเข้ามาเนี่ย มันมาจากลมนะครับ มันมาจากน้ำทะเล น้ำท่วมที่ว่าเป็นน้ำทะเลหมดนะครับ ไม่ใช่น้ำจืดที่ฝนตกลงมาไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ เด็ดขาดนะครับ เพราะฉะนั้นฝนมันไม่ได้หนักลมมันแรงนะฝนไปปล่อยหน่อยเดียวเอง ฝนไปปล่อยหน่อยเดียวเองมันไม่ได้หนักฝนนะขอให้เข้าใจให้ตรงนั้นให้ได้ คนอยู่ในพื้นที่มันจะรู้หมดนะเพราะมันเป็นฟิลลิ่งฟิลเลอร์ เนี่ยผมใช้ตัวผมเป็นฟิลลิ่งฟิลเลอร์วัดวัดความกดดัน ผมใช้ผมใช้ร่างกายผมนะให้รู้ไว้อ่า ในการทำครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นก็ก็รู้ตามนี้นะครับ แต่เวลาผมทำจริงเนี่ยผมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนั้น นี่นี่คือร่างกายผมจะเป็นยังไงผมพูดคนบอกเออนี่คือ นี่คือฟิลลิ่งนะ นี่คือฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์ก็คือตัวเราเนี่ยนะครับฟิลลิ่งคือความรู้สึกของตัวเรานั่นแะครับ ก็แปลว่ามันอยู่ที่ตัวลุงงอกโอเคไหมครับ จะอยู่ชะไป เพราะผมจะเข้าใจเรื่องของความกด ความดัน ความชื้น และความร้อนในส่วนตัวผม โอเคไหมครับ มันอยู่ที่เดียวกัน ก็แค่นี้แหละ มันเป็นองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อืม มันไม่ใช่เข้าใจอย่างเพลินๆผมก็พูด คนที่ติดตาม งาน ผมมายี่สิบกว่าปี ก็จะรู้พวกนี้ เก็บตกทีละน้อยสองน้อยเนี่ยนะครับ ก็จะได้สะสมเองถ้าต้องตั้งข้อสังเกตนะฮะ ผมมันดีตรงที่บอกว่าอย่าเชื่อผมนะ บอกให้อผมไม่อยากจะให้เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้น สังคมไทยมันเกิดการหลอกลวงเกิดหลอกลวงกัน เยอะ มาก มากจนกระทั่งจนกระทั่งเขาตั้งกระทรวง ไอทีขึ้นมาเนี่ยมาตรวจสอบติดตามรรู้สึกไหมเนี่ย เห็นไหมครับ ก็ดีนะ ไม่งั้นเละนะถ้าไม่มีกระทรวงไอทีเข้ามาตรวจสอบติดตามพวกมือถือมือถอย พวกโซเชียลมีเดียยุ่งนะอ่าผมยังยังรู้เขาไหวทันเหมือนกันนะ ไม่งั้น ไม่งั้นไปกันใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นใครจะแชร์เรื่องอะไรต่างๆต้องระวังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ ไม่ใช่นึกสนุกเอาเอาอะไร ก็เลยเอาหาเข้าว่ายุ่งนะครับ ไม่รู้ไว้ อืมมันต้องรู้ที่มาที่ไป อะไรควรแชร์ อะไรไม่ควรแชร์ อะไรรับได้รับรับไม่ได้ อะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคม อะไรไม่ทำลายสังคม นั่นแหละครับคิดเป็นให้เป็นนะครับ ไอ้ภาพโป๊ภาพเดียวทำลายสังคมนะให้รู้ไว้มัวแต่เล่นกัน อะไรล่ะโทษทีใส่ภาษาสุภาพหน่อยไม่ไม่อยากจะให้ภาษาไม่สุภาพผ่านจอเพราะว่าเด็กเกิดหลังมาทีหลัง เนี่ย เขาจะ เขาเขาจะรู้ ผมไม่อยากจะใช้ภาษาไม่สุภาพผ่านจอนะครับ เพราะว่ามันจะบันทึกเอาไว้ มันเป็นไทม์ไลน์ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามทีร้อยปีก็ไม่เสื่อมนะที่ท่านดูเวลาเนี่ยครับนะสองร้อยปีห้าร้อยปีก็ไม่หมดนะให้ดูไว้ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นี่คือโลกไอทีโอเคหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะอย่านึกสนุกใส่พวดพลาดบอกลูกสอนหลานนะครับ เรื่องนี้ เรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องดูแลดูแลติดตามนะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ นะ เป็นประชากรของชาติที่ดีเข้าไว้เนะี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะผมว่านะ ใช่ไหมล่ะ เออมีหูมีตารายงานหนุนอะไรไม่ดีก็รายงานเข้าอะไรล่ะ หน่วยราชการให้เขาได้รับรู้เขาก็มีกันทุกที่แหละนะไปเห็นใครทำอะไร ไม่ชอบมาพากลต่างๆนานาเนี่ยต้องช่วยกันครับ เป็นหูเป็นตาเป็นตา สับปะรดกันเข้าไว้ บ้านเมืองที่จะไปได้ไปรอดนะครับ ขอฝากเอาไว้มากๆในเรื่องพวกนี้นะให้เข้าใจให้ตรงกันนะครับเอาล่ะ ทีนี้กลับมาถึงไอ้ตรงที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆนะฮะก็คือเรื่องที่เอาละมาแล้ว ฉบับ18นะครับ ผมกาวไว้เลยนะผมกาวเป็นดอกจันไว้เลยนะครับจะบอกนะทราบเวลาผมอ่านหนังสือผมกาวเป็นดอกจันไว้เลยนะครับว่า มันดูเด็ดเผ็ดอันนี้มันถือว่าสลายไปแล้วเนี่ย พวกนี้มันสลายเป็นที่วันที่สิบเก้าสี่มกราเนี่ย สิบเจ็ดเนี่ยถือว่าสลายไปแล้วนะครับ ในจุดที่ผมอยู่ ก็คือแหลมตะลุมพุก คือแหลมนี่มันมีประวัติศาสตร์ เมื่อปีศูนย์ห้าโอ้โหพายุเข้า เรียกว่า ราบพนาสูง แทบจะบอกว่าต้นมะพร้าวสักต้นเดียวก็ไม่หลงเหลือประมาณนั้นนะครับนะลองคิดดูว่าอะไรมันจะขนาดไหน ขนาดนั้น โอเคนะให้ให้นึกถึงภาพตัวนี้ให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นปีนี้ก็พุ่งเข้าสู่ตรงนี้ครับ ต้นทางปลายทางนะยิงตรงเลยแหละครับ ยิงตรงก็สู่แหลมตะลุมพุกเลยแหละครับ ยิงตรงก็แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชศรีธรรมราชครับ ผมก็จะหลุดทุกทีราชสีมากับธรรมราชโอเคศรีธรรมราชกันเลยกันยิงตรงไปเปื้อดูสิครับอำเภอหน้าด่านเนี่ยอำเภออะไรปากพนังนี่นะครับ ทั้งอำเภอที่ว่า แล้วก็อำเภอสิชนแล้วอำเภอแล้วห้าหกอำเภอครับ อำเภอที่อยู่ริมทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคเข้าใจตรงนี้เอาไว้ เป็นหลักเอาไว้ก่อนดูแผนที่เป็นนะครับ ลูกหลานใคร ประเทศไทยดูแผนที่ไม่เป็น โอ้ยนี่เหมือนกัน ผมเคยทักท้วงเนื้อว่าเด็กไทยไม่รู้จักประเทศไทยเพราะไม่สอนดูแผนที่แผนที่ต้องมาก่อนนะคนที่จะเรียนเรื่องของภูมิศาสตร์ ต้องรู้แผนที่นะครับต้องต้องกำชับนะครับครูบาอาจารย์ลูกหลานเนี่ยพอเวลาพูดถึงประเทศไทยจังหวัดนู่นเนี่ยรู้ไม่ออกเลย รู้ไม่เป็นเลยรู้แผนที่ไม่เป็น คนไทยเราจะรู้แผนที่ไม่เป็นญี่ปุ่นเขาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยครับ ไปไหน ก็เดินทางด้วยแผนที่เห็นไหมครับ ฝากเอาไว้หน่อยการศึกษาเนี่ยมาไปการศึกษาสิอีกแล้วเห็นไหมครับมันหลุดไปเรื่อยแหละผมเนี่ยเอาล่ะตัวที่เป็นไฮไลท์นะฮะเน้นเลยฮะตอนเนี้ยวันที่สิบแปดโทษ วันที่สี่สิบสี่นาฬิกาเนี่ยเขาประกาศเวลาสี่นาฬิกาเลยครับสิบสี่นาฬิกาคือบ่ายสองเนาะอ่าช่วงที่มันพีคมากที่สุดนะตั้งแต่เวลา เดี๋ยวนะ จะเป็นสิบโมงเช้านะครับ ถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงสี่โมงพีคมากฮะแบบว่าสุดขั้วเลยล่ะครับไม่รู้เดินตัวเปลว ช่วงเวลานั้นผมอยู่นู่นนะผมอยู่ที่อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาเป็นอาคารแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงฉันจะว่าปลอดภัยผมก็แจ้งเป็นไร้สดนะครับผมไร้สดมาตลอด ตอนที่มีไฟมีฟืนไร้สดมาตลอดเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงถึง 99.99%กันแล้วกันก็พยายามบอกผู้ที่ติดตามเกรงว่าจะเป็นกังวลกับลุงงอก เกรงว่าจะตายซะก่อนประมาณนั้น มนุษย์พันหายากไงตายเร็วขนาดนั้นจะเลยนึกในใจนะครับนะก่อนจะมาเป็นลุงออกได้ ถามว่ากี่พบชาติมานี่ นับไม่ถ้วนจะตายง่ายตายอะไรขนาดเนี้ยผมจะไม่เตือนแต่ลอะไรัส้นแหละครับ ตรงนั้นเพราะว่าเราถือว่า นี่มันเป็นหน้าที่เรา ผมไม่ได้ใช้ความอดทนให้รูไว้ เห็นผม อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยลุงออกอดทนจังเลย ไม่ใช่ เฉยๆโอเคแต่ยอมรับมันหนาวนะฮะหนาวเยอะนะโอเคนั่นจะ เดี๋ยวเพิ่งเข้าตัวเองนะครับ กำลังเข้าเนื้อหาเลยเนี่ยประกาศฉบับวันที่ 18 ของอุตุนิยมวิทยานะครับนีะนะนะนะนะเววันที่4มกราสิบสี่นาฬิกาความนี่มุ่งเลยนะครับว่าพายุจะขึ้นอำเภอเลยนะครับ อำเภอปากพนังเลยนะครับ เป๊ะเลย จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดที่ลุงงอกอยู่นั่นแหละไม่หนีไม่ไหนแล้วครับ เป๊ะเลยละครับ โอ้โหเป๊ะชัวเชียช้าเลยนะครับจุดที่ขึ้น ใช่ครับ ตอนที่นำตัวเสนอไปยังที่ที่กรมนะฮะท่านถามผมนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นท่านสัญญา ดรสัญญา ได้รับการบัญชาจากท่านทิบดีนะฮะเพราะหนังสือผมถึงท่านทิบดีนะท่านทิบดีก็มีบัญชาทันที ปึ้งมาหาท่านสัญญา สัญญาก็มานั่งคุยกับผมประมาณสักไม่เกินห้านาทีท่านก็ถามผมว่าจะไปที่ไหนผมบอกว่า แหลมตะลุมพุกครับ ผมเออจะไปยังไง ไม่รู้แล้วครับ ถ้าที่นี่ไม่ไม่รับรู้ทราบ ผมจะลุยเดี่ยว ผมละครับ ที่ผมเตรียมหมดแล้วกับผมก็จะบินตรงเดี๋ยวนี้ ผมก็พูดกับท่านอย่างนั้นนะครับ ว่าแล้วท่านก็ใช้ดุลยพินิษหรือใช้เขาเรียกว่าอะไร ดุลยพินิษอีกคำหนึ่งน่าใช้มากครับแต่บอกว่าวิจารณญาณก็ไม่ผิดหรอกครับใช้ดุลพินิษก็รวมรวมทั้งดูหน้าตา ผมเอ้ไอหลวงโลกก็บอกว่านี่ประมัน มันไม่เคยไม่มีไม่เคยมีอย่างนี้เนี่ยครับใช่ไหม ท้าคนจะดูรอบนะ คนระดับนั้นด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์สัญญาคนจะดูเราทั้งสองนะครับ ว่าเฮ้ยมันจะมารูปแบบสุดท้าย ท่านก็ยกหูโทรศัพท์เปรี้ยงไปถึงปลายทางถือว่าหมายเลขหนึ่งของจังหวัดเป็นหัวหน้า หัวหน้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะชื่อท่านชื่ออะไรนะอุดมพรนี่ไงอุดมพรอุดมพรนั่นนะ ท่านก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ พอผมไปถึงลงเครื่องบินปุ๊บผมก็โทรศัพท์บอกท่าน ท่านก็ส่งคนมารับทันทีภายในสามสามสิบนาทีนานนะแล้วเข้าไปรายงานตัวสิบห้านาฬิกาตรงนั้นนะครับ เอาละวางไว้ตรงนั้นก่อนตรงนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปก็อยากจะให้รู้ว่าไหนๆท่านก็อยู่แต่ตามลุงออกมาเยอะมามากมานานนะครับ เมื่อเวลาด้วย ขอได้โปรดอย่าไปคิดว่าผมกำลังพูดจาเข้ากันเองเนี่ยผมจะระวังมากนะครับ เข้าข้างตัวเองเนี่ยผมจะระวังมาก เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนบุ่มบ่ามอย่างนั้น ผมไม่ใช่เป็นคนกระกะเตือนตูมนะครับ ผมเกรงว่าเวลาข่าวสารมาเนี่ยประชาชนจะตกใจอ่ะตกใจแล้วมันก็หายไปครึ่งตัวแล้วนะฮะความเชื่อมั่นนะไม่ได้นะครับ ผมไม่เคยรายผมไม่เคยกระทำให้เกิดความตกใจบอกไม่ทราบเพราะว่าผมจะรู้ว่าการตกใจแต่ละครั้งมันมันสูญเสียพลังงานมากเหลือเกินมนุษย์เนี่ยโอเคไหมครับ ดีนะยุคนี้มันมีคำว่าถ่ายทำสดๆ ก็คือเรียลไทม์เรียกว่าเฟสไลท์เนี่ยมันดี YouTube ไลท์เฟสไลท์เป็นหลักเลยล่ะครับโอเคนะจะรู้ความเคลื่อนไหวของผมทั้งหมดนะตั้งแต่เข้าพื้นที่ ยกเว้นไฟมันดับมีช่วงไฟดับ นั่นก็โอเคนะผ่านไป เนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่ภาวะมันพีคอานถอยหลังมาเรื่อยๆผมก็พยายามดูสรุปก็คือขึ้นฝั่งนะอำเภอปากพนังจังหวัด นครศรีธรรมราชนะรรายงานวันที่ 4 มกราคมอย่าลืมนะฮะลุงออกเข้าไปถึงพื้นที่ วันที่ 3 เวลา 4 ทุ่มนะครับ ไปถึงไปถึงแหลมตะลุมพุก ไปถึงนั่น4 ทุ่ม ถึงเป๊ะสี่ทุ่ม ทุกอย่างกระบวนการต่างสารพัดรายงานตัวทุกจุด ทุกจุด รายงานตัวจุดไปรายงานตัว ท่านรองผู้ว่าริการจังหวัดท่านกำลังบริหารจัดการออยู่ในศูนย์ อพยพ ของสนามกีฬาอำเภอปากพนังอันนั้นจอกแจกจอแจหน้าดูจอนนั้นนะครับ แล้วก็ ท่านรองอย่างนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วต่อมาก็เป็นในอำเภอ นะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นกำนัน ต่อมาเป็นนายกอบต โอเค จบกระบวนการตรงนั้น ทั้งหมด ว่าแล้วก็ไปปักหมดอยู่ที่แหลมตะลุมพุกปอสี่ทุ่ม ถึงตรงไหน ถึงตื่นเช้าขึ้นมา เป็นเช้าวันที่ห้าแล้วเวลา เจ็ดโมงครึ่งกันแล้วกันอ่าถึงตรงนั้นนะครับจุดนี้ต้องชื่นชมคนขับรถมากครับคนขับรถอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะฮะคนขับรถเนี่ยคนขับรถแน่มากเลยครับ แน่มากแน่มากครับ ช่วยผมได้เยอะคนขับรถเยอะเลยครับยิ่งไปหาซื้อนี่นะอะไรพระเอกไปหาซื้อ พระเอกเดี๋ยวจะไปตาเอาดู พระเอกมาให้ดูนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร ถ้าหาว่าขาดพระเอก ขี่ม้าขาวโลโหจบข่าวเลยครับนะนะสักครู่ผมจะเดินไปอยู่ในห้องพระเอกนะครับ ผมใช้อะไรนี้ดีกว่า ในการทำนะครับ เอาล่ะ คนขับ เพราะว่าผมก็รายงานบอกว่า คือต้องให้คนที่เป็นทางราชการนะฮะติดตามดูแอคทิวิตี้ของผม ตลอดเวลา เพราะว่าผมพัดนอกพื้นที่ เดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่รู้ไปชี้คือใครก็ไม่รู้นะทำนู่นนี่นั่น แล้วแล้วผมโดนเหยียบทำไมโดนกระทืบทำไมมันยิ่งเป็นหน้าสิวหน้าขวานใช่ไหมเรื่องพวกนี้โอเคนะครับ ก็ผมก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะโอเคนะเอาละนั่นคือความคิดลุงฮอกตอนนั้นนะครับอันนี้มีมาได้มากก่อนก็ได้รับอานิสงส์จากผู้หลักผู้ใหญ่ทางกรมนะกำกับตลอดเวลามาก็คนขับก็รายงานเจ้านายเขาตลอดเวลาเลยครับใช่ไหมฮะอะไรไม่อะไรโอเคนะ เพราะว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขก็ต้องส่งดูแลโอเคนะตกลงน่าจะเพียงพอแล้วมั้งตอนนี้แค่ตอนนี้ไฮไลท์ตวนี้ต่อมาพอเวลามัน เนี่ย ก็อุตุก็ย้อนหลังย้อนหลังไปเนี่ยนะครับ มันจะเป็นจุดสุดท้ายที่สุดขึ้นปากพนัง และจังหวัดนครศรีศรีธรรมราช แต่นะ ตรงนี้นะฮะจุดที่ว่านี้นะครับ เส้นละจิจุด8.2 องศาเหนือ l o จุด ร้อย100.2 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุด ใกล้เคียง ใกล้ศูนย์กลางประมาณไอ้ตรงนี้ใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรชั่วโมงตรงนี้แหละครับ ตรงนี้นะฮะ ที่ที่ถ้าเป็นผมรายงานจุดศูนย์กลางจะขึ้นฝั่งนะเนี่ย ผมจะรายงานตรงนี้ถ้าเป็นผมนะมันจะกลายเป็นความเร็วลมไปแล้ว ความเร็วลมต่างหากนะครับให้รู้ไว้ครับ อืแล้วอ่านต่อไปเรื่องพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความตกเฉียงเหนือ ตกเฉียงเหนือ มันขึ้นนู่นแน่มันขึ้นมาทางประจวบได้ยังี้ดีกว่าเออ ขึ้นมาทางชุมพรแล้วนะครับ แปลว่ามันสวิงนะฮะจุดนั้นสวิงอยู่สองหรือสามครั้งนะฮะหมายความว่า มันพุ่งเข้าปะพนังจริงนะครับ แต่มันเชิดออกไปทั้งอื่นเนี่ย แทนที่มันจะขึ้นเต็มเต็มลำเรือนะฮะแต่แทนมันกับพลิกคว่ำอย่างเดียวไม่มีทางเหลือแล้วครับ บอกให้ก็ได้ไอ้ไอ้ลมเนี่ยมันเชิดขึ้นไปทางทางเหนือคือ ขึ้นมาอีกทีก็จังหวัดอะไรจังหวัดชุมพรเหรอชุมพรประจวบคีรีขันธ์กันแล้วกันขึ้นมาทางนี้เห็นไหมให้ข้าใตอนนี้ก็แล้วกันนะครับ เนี่ย มันก็เชิดออกไป ทีนี้เขาบอกมันสวิงเปื้อนขึ้นมา มันออกจากจากปากพนังนะฮะมันพุ่งตรงเข้ามาจริงนะครับ เอาเข้าจริงนะ มันก็พุ่งออกไป แล้วก็วนกลับนุ่นลงไปทางสุราษฎร์เนี่ยนะอ้อมปากพนังไปเลยเนี่ยนี่คือนี่คือลักษณะของลมเมื่อเวลาติดตามของอุตุนิยมวิทยาแบบ 9 ต่อ 9 ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะฮะจะได้ความเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงนี้นะฮะ ท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบเนี่ย เข้าใจต้องเข้าใจให้จริงนะแล้วมันจึงไม่ตื่นเต้นไม่ต้องตกใจประมาณนั้นนะครับคนไม่เข้าใจไม่จริงไอ้เรื่องของการรายงานข่าวหน้าจอทีวีหลักเนี่ยไปพูดถึงมันอันนั้นมัน มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วรู้ไหมมันไม่ทันกับเวลาแล้วนะครับ ของผมนี่เรียวไทม์เป้งเป้งเป้งเป้งเลยครับ เราลุยกันจริง ๆ ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามอนุงอกทางเฟซไลน์เนี่ยจะรู้ทันทีว่า มันนาทีต่อนาทีนะครับอ่าเพราะว่าจะเฟซไลน์ตลอด เราไม่ได้นิ่งนอนใจยก กินข้าวยังเฟซไลน์เลยอากมันที่รู้บอก มีบางคนเนี่ยไปนั่งเบ่งอยู่ก็ยังเฟซนะ อันนั้นชั่วขนาดนั้นแล้วก็ว่าลุยจริงๆนะครับ พอดีมีเครื่องถ่ายทำกอโปรนะครับลุยน้ำได้ใช่ไหมครับโอ้โหสารลงทุนกันเนี่ยลงทุนซื้อกอโปร ก็จะใช้งานนี่แหละครับ เราลุยกันมาเยอะแล้ว หิมะก็ลุยไปแล้วที่ รัสเซียไงซัปโปโรที่ ญี่ปุ่น เออญี่ปุ่นหนักแล้วเนี่ย ในเสียจนี้จะกล่าวว่าจะอ่ะนี่เพิ่งไปขอให้งานชิ้นนี้มันเสร็จสมบูรณ์ระบบูรเรียบร้อยก่อนก็เหลือแต่การรายงานตัวหนังสือให้กับทางด้านกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณาภัย ครับให้ได้รับทราบวันพรุ่งนี้ก็เป็นเล่มไปแล้วละครับ ตอนนี้กำลังลุยกันอยู่นะครับ ส่วนผมจากนี้ผมก็จะกดประกาศจะประกาศเรียนนะทีนี้แค่นะคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอครับ นอกนั้นก็จะเป็นการเลอะเทอะไปแล้วล่ะ เนี่ยผมก็เอาไว้แค่นี้สิ่งที่ผมต้องผมเรียนเรียนนั่นก็นั่นนั้นก็โอเค ติดตามข่าวสาร ทั้งหมดนะการนี้นะครับคุณตนนิยมวิทยาเสียกระดาษมาตั้งประกาศถึง 25 ฉบับนะครับ ไอ้เจ้า ไอ้ เจ้าปลาบึกโอ้โหคงไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับ ชาวอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันหลับนอนไม่ได้หรอกครับดูเรื่องนี้ถ้าหากว่ารู้มั้งจะนู่นนะ ถ้าผมไปอยู่ที่จันบุรีนะไม่มีขึ้นอแล้วนี่มัน โอ้โห มันถึงขนาด มันตัดไฟแต่ต้นลมมันไม่ได้ ถ้าผมอยู่จันนะตัดไฟต้นลมทีนี้ มันมาถึงตรงนี้แล้ว มันเข้าใกล้เต็มที่แล้วก็บอกว่า พูดว่าไงล่ะ ไม่รู้มีทางเดียวคือแย่รังแตนเออมีวิธีเดียวมันป้องกันไม่ได้แล้วนี่มันที่แย่รังแตน หนักเป็นเบาเนี่ยอะไรสมมติแย่รังแตนให้มันแตกก่อน ให้มันกระจายก่อน โอเคไหมครับ ก่อนที่หัวใจคือ ศูนย์กลางจะขึ้นมาฝั่งอำเภอปากพนังโอเคนะครับ หรือแหลมตะลุมพุกนั่นเองนยก็มีความคิดอย่างนี้ต้องแย่ลังแตนให้มันแตกกลางทะเลก่อนได้แต่เท่านั้นอย่างี้มันก็เบา โอ้โห ถ้ามันขึ้นมาเต็มๆนะพี่เอ๋ยดูไม่จืดจริงๆ ภาคใต้เรา ดูไม่จืดนะครับ ลองคิดดูว่าจากปากเอาเจ้าพยาโทษปากจากปากอาไทย ไปเทรดมาไม่ขี่จังหวัดครับตรงนั้นนั้นพื้นที่มันยาวเหยียดดูสิครับ มันไปหมดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้น สุขสดใสเสร็จมาลากากหมดเกลี้ยงกระบงกระบี่ไม่มีเหลือ สตงตัวนี่ไปเกลี้ยง รับรองได้เลยครับนะก็ต้องบอกว่าเดชบุญ ประเทศไทยสยามแห่งนี้ ที่มีพระมหากษัตริย์ ปกป้องคุ้มครองด้วย ใช่ไหมครับ ต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นครับท่านอยู่หน้าจอจะรบครับ ต้องคิดให้ได้ต้องคิดให้เป็นอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมครับผมจะเข้าใจต่างหลายๆเข้าใจ เวลานำเสนอพวกนี้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรอกครับ เรื่องพวกนี้มันไปทั้งหมด นะขอเถอะครับเรื่องของความรักและความสามัคคีกันขอเถอะครับมากๆนะครับ อย่าให้มันเกิดขึ้น บ้านเมืองเรามันผ่านวิกฤตมาเยอะแยะแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำกันในสิ่งที่มันดีงามให้กับตัวเองก่อนแหละครับ ตัวเองคือการประกอบสมาชีพชอบตามปกติโอเคไหมสังคมต่างดูแลกันช่วยดูแลกันนะงานครั้งนี้มันช่วยกันอย่างใหญ่โตมโหฬารช่วยกันมากมายมหาศาล เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่โอ้โหเร็วกว่าเตรียมพร้อมขนย้ายกันมากอะมหาศาลไม่ถ้าหากว่า แหมถ้าพูดต่อไปจะกลายเข้าข้างตัวเองซิอีกละมีหลักฐานนะที่ว่าก็ได้ช่วย เยอะมากเยอะมากเยอะมากโอเคนะ อันนี้ก็พอครับอ่ะเก็บไว้ห่างตัวหน่อยจะเนี่ยเอาล่ะ คราวนี้ก็จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังที่มันเป็นไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับเมื่อกี้เป็นไทม์ไลน์ของ ของอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็คงประกอบกันในสุดท้ายแล้ว มันประกอบกันหมดแล้วสักแล้วกันโอเคไหมครับ เนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องอะไรแต่หนึ่งเดียวมันมันไม่สนุกอ่ะมันแข็งกระด้าง เออมันต้องใส่เข้าไปตรงนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันปฏิบัติต่อ มันจะเป็นองค์รวมเวลา ฟังทั้งหมดแล้วมันก็ได้เนื้อเป็นเนื้อเป็นหนัง ไม่ใช่คนละช่วงเวลาประมาณผมบรรยายทำก็เหมือนกัน เออ เสร็จแล้วก็มาบรรยายในหัวเขาอาจินไตนะวันนั้นนะสุดยอดนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนที่อยู่ในเหตุการณ์สุดยอดมากครับ เพราะฉะนั้นคำว่าอจินไต่นั่นนะครับการเกิดลมการพ้นเนี่ยการเกิดสารพัดเกิดเกิดสรรพสิ่งเนี่ยอจินไตบอกให้ทราบว่าการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดโลกคือเกิดสรรพสิ่งของโลกเนี่ยอย่าไปคิดมากใช่ไหมฮะ ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องศักยภาพของสมาธิจิตชั้นสูงมันเรื่องนั้นนะครับ เป็นเรื่องของจิตยิ่งที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิต พิชิตโรคไฮเทคเห็นไหมครับก็ต้องชั้นสูงแล้วมันจพิชิตโรคได้ ชั้นต่ำจะพิชิตโรคโรคได้โรคได้ยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้สรุปไปตรงนี้ ก็น่าจะเป็นการเพียงพอนะครับผมเองก็ไม่เคยห่วงสิ่งเหล่านี้นะคนที่ติดตามมาก็อยากจะรู้อยากให้เข้าใจ มีข้อแม้อย่างเดียวอย่าเชื่อลุงหมอมีข้อแม้มากๆ ราะว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้ใครเชื่อนะครับ ในความเชื่อมันผ่านมาแล้วยุคแห่งความเชื่อมันผ่านมาแล้ว มันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วนะครับ เพราะนั้นขอให้โปรดเข้าใจซะ มันจะง่าย มันจะไวมันจะสนุกเข้าใจสิ่งใด มันจะสนุกสิ่งนั้นครับ ถ้าไม่เข้าใจสิ่งใดมันก็โอ้โหมันไม่สนุกอ่ะมันจะหลับอ่ะคนไม่เข้าใจจะหลับนะครับ เข้าใจมันจะตื่นเต้นเสมอ คนเข้าใจโอเคนะครับ คณะกันอย่ามารังเกียจยาผมนะครับ ผมเรียกว่ายานะครับลูกหลานเลนหลนยาเดี๋ยวผมตัวอย่างนะครับ ผมเป็นมนุษย์ที่นะไม่เหมือนชาวโลกเขาตั้งเท่าไหร่แล้วครับโอเคนะเอาละเริ่มต้นผมก็ขออนุญาตสกิดเบาๆเด้อใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าก็ว่ามาตามนั้นนะ โอ้กำแพงเพชรอืมอืมอืมโอเค ลุงงอบดูดบุหรี่ทำไมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย คุณสมบัติร้อยสีก็บอกแล้วไงอย่ามาถือสาผม ผมถือว่าเป็นเชื้อเพลิง ในส่วนตัวผม โอเคไหมครับ เป็นเชื้อเพลิง ในส่วนตัวผมนะก็บอกทุกครั้งเลยครับ อย่าเป็นตัวอย่าง ผมเป็นเชื้อเพลิง อยากจะอธิบายพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็พยายามบอกไปแล้วนะครับ โทษ ไปไหนละโอ้หายเลย กดทีแล้วหายเลยอย่างเงี้ยัจเย็นัจเย็นไปถึงไหนละอืมอืมโอเคนะโอเคอ่ะพรุ่งนี้ อาจารย์อยู่นั่งกล้าไหมบอกว่าไม่อยู่ อยู่ผมก็ทำงานอย่างอื่นนะครับเรื่องของสุขภาพปิดก่อนนะครับ ระยะนี้หยุดไปก่อนผมก็เตือนมาหลายครั้งนะ ต่อไปงานผมจะเป็นงานสิ่งแวดล้อมก็พยายามบอกอยู่แล้วงานสิ่งแวดล้อมก็พยายามบอก อย่ามัวแต่รอคอยต่างๆเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับ อืมเสียงชัดจากวังโพ ครับ ผม มีไหมถามมาได้เลยนะครับ สงสัยถามมาเลย อืม โอเค อืมมีครับถามปล่อยมาได้เลยนะครับ ผมก็จะดูท่านจะอยู่เฟซนะครับอืมอีกอันนึงไม่ต้องส่งเสริมไม่ต้องมาชมลุงหงอนะครับ เนื้อหาสาระที่ที่อะไร ที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ย ไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอนะครับ ห้าม ห้ามชื่นชมนะครับ เอาเนื้อหาที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะครับ ตรงนี้ต่างหากที่กักตุนเอานะครับ เอาเนื้อหาสาระที่ผมพูดเรื่องอะไรก็ตามเอาให้เข้าใจส่วนตัว ตรงนี้ต่างหากท่านท่านจะได้สิ่งเหล่านี้นะครับบอกให้ทราบไว้ ไม่ใช่ได้มาชื่นชม ผมไม่เอา ผมไม่เอา ผมไม่ต้องการนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ ผมรู้ว่าผมผมรู้ตัวผมแน่นอนโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ คิดให้ได้ตีให้แตกนะครับ มันจึงจะรู้ว่าท่านได้อะไร ไอ้ส่งเสริมใครเนี่ยพูดยกยอประปั้นใครมันทำได้ทั้งนั้นแหละครับ มันเสแสร้งแกล้งอะไรหรือเปล่า มันได้หมดแหละนะ เอาความเข้าใจของตัวเองมาเป็นหลัก เอาไว้พัฒนาตัวเองไปทางด้านอื่นให้มันดีขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะนะใส่ใจตรงมาก ๆ มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานด้วยครับ เอาความเข้าใจ จากลุงอ๋อที่สื่อสารอยู่ตรงนี้ เอาความเข้าใจไปใช้นะครับ อย่าเอาความเชื่อไปนะแล้วก็อย่าเอาคำชมไปนะแล้วก็ไม่ต้องชมมา โอเคนะครับ เราตกลงเรียบร้อยนะ คนหน้าบ้านเรานะครับ อืม อืม อืมโหนะ ชาวสุราษฎร์ธานี ก็โอเคยินดีด้วยครับ ก็ปลอดภัย มันเกิดขึ้น ถือว่าน้อยมากนะครับความสูญเสียถือว่าน้อยมากนะครับ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้ามันเข้ามาเต็มๆนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหดูไม่จืดเลยครับ ประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปทั้งภาคใต้เลยนะครับไปทั้งภาคใต้เลยนะให้รูไว้มันใหญ่ยิ่งกว่าเกยิ่งกว่าอะไรนะตุลุมพุกเมื่อปี้านะจะบอกให้ทราบไว้ถ้าว่าเต็มๆถึงขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถ้าประมวลโดย โดยผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับข่าวสารเล็กน้อยเนี่ยก็สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เอานะ อย่างมากที่สุดแหละจากร้อยนะครับ เอาสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากที่สุดแล้วถือว่าน้อยมากครับถือว่าน้อยมาก แต่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าที่บ้านเมืองอะไรต้องดูความเรียบร้อยเขาในด้านวิถีชีวิตตามปกติ นะฮะอืมก็แค่นั้นเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ ก็เก็บตกแล้วครับ อืมใช่ไหมล่ะเมื่อ อะไรล่ะ สงครามมัน มันสงบก็มีแต่สิ่งประหัพังนะครับ โอเคไหมนักรบมันก็ต้องมีบาดแผล โอเค ต้องยอมรับคำว่าบาดแผล แต่ลุงหมอไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับ ไม่มีอะไรเลยลุงหมอไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีอะไรที่จะมาระแคะราคายผิวกายนิดเดียวก็ไม่มีนะครับโอ้ลำพูนฝนตก ตลอดอากาศหนาวเย็นมาก โอ้โหลำพูนฝนตกเนาะอาตกเข้าไปสุราชัดเจนดี คุณใช้เก๋แหละโอเคครับ รับทราบตามนั้น อืม สมอนทอกเพชรบูรณ์อ๋อฟังจากสมอนทอกก็ดีครับ ฟังจากสมอนทอกจะดีมากนะครับ เพราะว่าเสียงผมเวลาเข้าหู มันจะไปมันจะไปปรับหลุมดำในสมองให้นะครับ มันจะเบาโปร่งนะครับ บอกให้ทราบไว้ เทคนิคการฟังฟังสมอนทอกจะดีมากนะครับอืมตอนนี้ช่อง YouTube มีวิดีโอ 9,919 รายการแล้วครับ เยอะมาก โอเค โอ้โหแปลว่าติดตามมากนะครับ คุณแอนดี้นะครับ ติดตามลุงหมอมากผมยังมีตัวเลข8,000 กว่าอันนี้มัน 9,919 คลิปอะไรกันใน YouTube บ้านเราดทีวีนะครับ อืมนางฟ้านั่นโอเคโอเคโอเคโอเค โอเค ผมพยายามดูคำถามนะครับ ข้อสงสัยคำถาม ดูตรงนั้นไม่มีผมก็ผ่านไปเรื่อยนะแสงเหนือดีจัง วันนี้ฝนตกเล้น้อยเนี่ยลักษณะเนี้ยผู้ผู้อ่านผู้ฟังจะไม่รู้นะว่าตกที่ไหนนะครับ ต้องบอกสถานที่ ฝนตกที่นู่นนี่นั่นอำเภอจังหวัดว่าไปตำบลอำเภอจังหวัด ถ้าอยากจะให้ผู้อื่นเขารู้ด้วยนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะ คุณแจ้งเหนือนะครับ โอเคภาพสีนิวเจนสามร้อยยอด โอเคครับนี่มีคำถามไหมนะเนี่ยเขาขอฝนตก พรำๆชั่วโมงกว่ามาแล้วโอเค ครับ รับทราบตามนั้นครับ อืม เค ไม่มีคำถามด้ยเนาะผมก็จ้องดูคำถามมาเดียวเวลานี้ ไม่มีก็ไปเรื่อยๆมวกเหล็กสระบุรีเสียงชัดแจ๋ว เหมือนแก้วทาโครนหรือแก้วเจรนายครับ ต่างประเทศที่เขาติดตามพายุปลาบึก คงจะงงว่าพายุปลาบึกสลายได้ยังไง น่าจะมีนักข่าวจากต่างประเทศมาทำข่าวนี้บ้างเเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราโอเคนะก็โอเคละฝนตกช่วงนี้จะเรียกว่าฝนธรรมชาติ หรือว่า ฝนวิทยาศาสตร์ ครับผม ผมก็ไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้หรอกครับอย่าให้ผมวินิจฉัยตรงนั้นเลยก็ขอให้เป็นไปตาม เราพวกเราชาวนาต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออก ลมพัดลมพาต้องปรับตัวอย่าลืมคงอากาศนะครับ อากาศจะสร้างภูมิต้านทาน นอกจากสร้างภูมิต้านทานสร้างอิมมูนด้วยนะครับอิมมูนอิมมูนเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอิมมูนคือคือภูมิต้านทานนั่นนะครับมีคำนั่นนะนะฮอร์โมนด้วยนะครับอ่าฮอร์โมนด้วยนะครับฮอร์โมน บอกให้ทราบว่าภูมิต้านทานและฮอร์โมน ประจำตัวมนุษย์นะครับจำหน่อยครับ ตอนนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะช่วยทางด้านนี้นะครับพยายามงับเอานะครับ ทั้งฮอร์โมนทั้งภูมิต้านทานโอเคครับ ผมจะเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับ ผมไม่จะผมจะไม่เรียกเหมือนภาษาแพทย์นะครับ เพราะว่าผมไม่ใช่แพทย์นะครับ ผมต้องพูดในสไตล์ผมสไตล์ลุงหงอกเป็นงั้นแหละแค่นะ ช่วงนี้เกาหลีใต้หนาวค่ะ เวลาทำงานต้องอยู่กับเครื่องตลอด ทั้งวันเครื่องกับตัวหนูจะดูดกันตลอดเลย มันจะเป็นตรายไหมเครื่องเหรอเอออย่าลืมกราวนะฮะเพราะพวกไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันจะมีสายดินสายกราวนะฮะเครื่องไหนก็ตามที่ไม่อย่างเช่นตู้เย็นนี้ดีกว่าอ่าตู้เย็นเครื่องใช้ไม่ฉอยสันดานมันมันต้องมีสายกราวสายกราว ต้องดูให้ดี เพราะว่าเวลาไม่มีสายก่าวก็ช็อตดื้อเหมือนกันนะให้ดูสายดินสายดินสายก่าวสังเกตปลั๊กสามสายนั่นนะครับ โอเคไหมตู้เย็นถ้าสองสายต้องให้ระวังไอ้สองสายตู้เย็นบ้านเราไม่ไม่คำนึงถึงสามสายไม่ใช้ง่ายๆสองสายสองสาย สายดินสายก่าวไม่ได้พูดถึงเลย บ้านเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ไฟฟ้าบ้านเราจะเป็นไฟฟ้ามักง่ายหรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบ ไม่ทราบก็ดูเองไปแล้วกันนะคนไหนที่มีต่อเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เนี่ย ดูสามสาย แล้วปลั๊กที่บ้านมีสามสายหรือเปล่าทีเดียวเห็นไหมต่อไปนี้ต้องต่อไฟฟ้าต้องต่อแบบสามสายสายดินหนึ่งสายนะครับ อย่าลืมนะครับ ต่อสามสายเข้าไว้ก่อนนะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วมันจะปลอดภัยมากมากมากด้วยนะครับ โอเคนะจบข่าวนะ เรื่องนั้น อืม อันนี้คนที่ติดตามเรื่องสุขภาพขอให้ติดตามเรื่องของของในในในในเฟซลงทะเบียนนะครับ ตามด้วยยี่สองจุดเจ็ดนะครับสองสองจุดเจ็ดไอดีไลน์สองสองจุดจุดฟูลสต็อปนะจุดอ่าเจ็ดโอเคนะครับสองสองจุดจุดเจ็ดโอเคนะครับ ติดตามตรงนั้นให้ดี ราะว่าจะเปิดทำการเมื่อไหร่อย่างไรเขาคิดว่าคงของอาทิตย์นี้คงจะขอเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะเออถดสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเปเปอร์ผมยังไม่จบอย่างเนี้ยกล่าวว่าจะปั่นให้เสร็จคืนนี้นะครับพรุ่งนี้จะทำเป็นเล่มเสนอทางกรมเขาทำที่เรียบร้อยนะครับ โอ้ยทำงานทีก็จะเป็นอย่างนี้ละพี่เอ้ยนะครับ โอเคนะยุ เฟสหมดแค่นี้นะครับ โอ้โห วันนี้เต็มจอเลยครับ ต่อไปผมขอเลื่อนไปยังยูนะครับ how are you you face face you โอเคมาแล้วจ้าปืดปืดปืดปืดปืดปืดชัดเจนเนาะเมื่อชัดเจนแล้วก็กดชัวแปะ นี่ มาเลยจ้าโอ้โหเต็มจอเหมือนกัน อยู่สุโขทัยโอเค ทราบครับ อาจารย์เมื่อคืนขอพลังบริสุทธิ์ นอนหลับดีมากครับ เป็นอาการที่ ที่มีมา 20 ปีแล้วครับ ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหมอกทำให้รู้สึกดีเป็น ดีเป็นยาครับ เป็นยาครับ วันนี้จะขอพลังงานจากอาจารย์อีกไม่ทราบว่านี่เนี่ยดูกันไปนะงับอากาศนะก็ได้แล้วครับเสียงผมฟังไหมครับ เอาใส่สมอนท็อกฟังเสียงฟังน่าเสียงเสียงเป็นยานะครับ เสียงผมฟังไหมครับ ฟังไหมของดี ของดีๆค่อยๆทำเอาเองครับ อืม เป็นโรคมา 20 กว่าปีแล้ว ได้พลังงานจากอาจารย์รู้สึกดีเป็นอย่างมากครับ กินยาก็ไม่มีความรู้สึกดีเท่านี้เลยครับ ทำให้นอนหลับดีโอเคครับ ดีใจด้วยครับ เพราะว่าเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกของมนุษยชาตินะครับ เป็นกันเยอะ มันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับ การนอนไม่หลับ เพราะว่าเรื่องของคลื่นนะครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับ เคลื่อนมือถอนี่แหละ 4G นี่ครับ จะบอกให้ทราบไว้ อีกหน่อย อีกไม่นานใน 5G มา ต้องมารับรู้พลังงานที่บริสุทธิ์และจิตที่ป้องกันตัวเองได้นะครับ ฝากเอาไว้ลูกหลานใครก็ได้ครับ ที่ฟังฟังตรงนี้มันเป็นประโยชน์นะอย่ามาเชื่อลุงหมอกง่ายจนเกินไปนักไม่เอา ครับลูกหมอก็มีแต่ว่าหัวใจก็พยายามบอกอยู่แล้วไม่มีอะไรมากไปเกินกว่านั้นหรครับ กครู้ก็บอกทุกอย่างที่รู้ ก็พยายามหาวิธีให้เข้าใจตรงกันโดยเพวกยิ่งให้เข้าใจตัวเองตัวท่านเองนะครับ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองด้วยตัวเราเองนะครับ จำด้วย ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองของตัวเราเองจนหมดตัวเราเองนะครับ จำเป็นภาษานี้ไว้ก่อน อีกครั้งหนึ่งครับ ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรม ที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเอง เข้าใจตัวเองจนหมดตัวเราเอง เป็นสิทธิโดยชอบทำล้วนๆครับโอเคนะครับ ขอให้เข้าใจมาในมาในกรอบนี้มากๆ แล้วสุขภาพจะดีร่างกายจะดี เราเชื่อเขามาทั้งหมดตอนผ่าน ๆ มา ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะ มันถึงยุคมันยุคต้องเชื่อตัวเองเข้าใจตัวเอง โอเคนะครับ YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับ ต้องจำคอนเซปต์ให้อยู่ มิฉะนั้นแล้ว การเมืองก็ไม่ยุ่ง การมุ้งก็ไม่เกี่ยว จะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับนะโดยพ้นยิ่งด้วยสุขภาพของทุกคนทุกท่านนั่นเองครับจำเอาไว้ฮะภาษาหลักต้องจำถ้าไม่จำภาษาหลักมันมันมันไปต่อไม่ได้ มันต่อไม่ติดท่านจะหลงทาง ผมไม่หลงอยู่แล้วฮะผมมีแนวทางของผมผมไม่หลงอยู่แล้วโอเคนะผมจะหลับตาพูดลืมตาพูดผมก็ไม่หลง โอเค เพราะว่าผมมีความแน่นทางทางทางส่วนตัวผมนะครับ ไม่หลงแล้วก็ไม่หลุดประมาณนั้นนะครับโอเคนะผมไม่ใช่กระต่ายเตียนโตมนะครับ ไม่ใช่ อะไรเข้าหูปุ๊บออกปากเลย ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน ผมคำนึงความมั่นผมคำนึงงความมั่นคงของชาติ โอเคไหมอ่าอาจะวางทราบไว้นะครับคำนึงถึงไม่อยากจะให้ชนในชาติ เป็นกระต่ายเตืยนตูมเห็นไหมวันก่อนมีใครเขาบอกว่าอะไรนะ ภัยพิบัติใช่ไหมมีคลิปส่งกันว่อนเลยใช่ไหมล่ะใช่ป่ะลุงหงอบอกว่าไม่มีแน่นอน ไม่ต้องไม่ต้องยาว ไม่มีแน่นอนเลยครับลุงหงอใส่ทีเดียวเลยโอเคไหมครับ ท่านก็ติดตามข่าวสารที่นี่ที่ที่เขาว่าเขาว่า อันนี้ลุงหงอว่าไม่มีแน่นอนไม่งั้นพวกดูซิคลื่นมันจะมาได้ไงตั้งสูงร้อยสองร้อยเมตร นะโตพอพอเรื่องอย่างนี้นะฮะ ท่านต้องยืนให้อยู่นะครับ ไม่งั้นวันไหวหมดไปต้องทำมาหากินกันหนีตายสิครับมนุษย์มันก็กลัวเจ็บกลัวตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ เรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะให้มีผ่านสื่อออกมาพวกนี้นะครับอย่างว่ามันก็ห้ามยากเพราะมือถือบริษัทไน้ห้ามยากมากนะครับ ยากที่จะหยุดได้นะครับรู้ไว้นั้นต้องเข้าใจต้องเข้าใจสื่อพวกนี้ แล้วท่านที่บริหารสื่อท่านที่เป็น แลวก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติของสื่อนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ มันยักบ้านเรากำลังไอ้นี่มันของของตะวันตกเขาทิ้งแล้วนะ บ้านเรามาใช้ทุกวันเนี่ยสื่อ พวกเนี้ยบ้านเราเพิ่งมาใช้แค่สองสามปีนี่เอง หนักขึ้นเป็นลำดับเลยไหมครับ เห็นไหมฮะมันเป็นขยะตะวันตกนะให้รู้ไว้อมมันมาบ้านเรา เพราะนั้นบ้านเราต้องเข้าใจให้ทันดี นะยังมีลุงหงอคอยตักคอยเตือนคอย บอกอะไรต่างๆนาไว้จะไปหลงกระแสมือถือผมเรียกว่ามือถอยนะครับ มือถือเนี่ยใช้อย่างดีก็เป็นมือถือให้ประโยชน์ มือถอยเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้ให้กับกันและกัน ผมเรียกว่ามือถอยโอเคไหมครับ อืมต้องเข้าใจให้ได้ บอกลูกสอนหลานให้ได้ครับ อย่าไปใช้ความถอยถอยไปถอยสะทุนอย่าไปใช้นะครับโอเคนะ บอกต่อๆไปครับ ท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประจำครอบครัว ประจำหมู่บ้านตำบลบอกกันครับ เรื่องนี้ต้องบอกกันนะคนไม่รู้คือไม่รู้นะครับ เมื่อรู้แล้วก็ต้องมาต่อต่อไปทางที่อะไรดีเอามาใช้ ใช้ในการศึกษาเรียนรู้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ Google เนี่ยนะครับ จะบอกให้ทราบว่าพวกศึกษาเรียนรู้จะดีมากเห็นไหมครับ ต้องต้องยอมรับว่าเขาแน่มาก มันน่าจะเยอะความรู้ทุกมิติอยู่ใน YouTube ยอดอยู่ใน อยู่ใน Google หมดครับจะเอาความรู้แบบไหนล่ะ จะเป็นสายไหน วิทยาศาสตร์ทุกสาขา เรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขก็มีหมดเลยนะครับ แต่ส่วนลุงหอกมันเป็นของใหม่โอเคไหมครับของใหม่เอี่ยมเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21นะมาผมก็เสนอองค์ความรู้ใหม่มาตลอดนะครับ ของใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ก็รับรู้ไม่ทันโอเคนะ ก็ต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยกัน คนคนในสังคมเดียวกันต้องเป็นเช่นนั้นแหละนะครับโอเค ไม่มีคำถามอ๋อในขณะที่ทำสมาธิต้อง ดึงสติไว้ตลอดเลยคำว่าดึงมันดึงเชือกนะโยมคำว่าดึงมันดึงเชือกนะ อืมนะ เพราะทำไปสักพักก็ลืมตัวไร้สติ ในภาวะลืมตัวนั้นเรายังคงมีสติอยู่จริง ๆ บอกให้ทราบนะครับว่า ภาวะที่มันได้จริง ๆ นะฮะต้องบอกว่า unconscious แปลว่าไร้สตินะครับสติจะหายไปนะครับ ปัญญาจะเกิดสติจะหายไปปัญญาจะเกิด หรือเชื่อมาสติสมาธิปัญญาเนี่ย สติจะหายไป เดิมเรามีสติสมาธิอยู่ สติสมาธิมันแยกจากกันไม่ออกนะครับ มันของมัน คู่ตุลางั้น สติกับสมาธิ โอเคไหมส่วนปัญญาจะไม่ต้องพูดถึง ถ้าสติหายปุ๊บปัญญาเกิดทันทีเห็นไหมนี่ภาษาลุงหอก เป็นภาษาใหม่ ภาษาใหม่เอี่ยมเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะปัญญาเป็นวิสดัมหรือเป็นเพียวด้วยนะฮะก็ต้องจิตบริสุทธิ์นะฮะที่ได้ตรงนั้นได้ จิตต้องบริสุทธิ์นะฮะจิตจะได้ตรงนั้นได้นะครับโอเคไหมมันคอนเซปต์หรือว่านิยามของจิตมันต้องเอาใหม่กันแล้ว จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาต้องจำฮะนี่ภาษาหลักต้องจำไว้ก่อนโอเคไหมคำว่าอธิษฐานจิตกำหนดจิต จิตอาสาเนี่ยใช้ไม่ได้หมดนะครับ ใช้ไม่ได้หมด จิตอาสาไม่ได้หมดเลย มันจะกลายเป็นค่านิยมโดยที่ไม่รู้ตัว แล้วก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไปไม่รอด บอกให้ทราบไว้นะครับ ใช้กันมาผิดเยอะมาก ยิ่งจิตอาสาเนี่ยผมถือว่าผิดอย่างโอ้โห ผิดอย่างร้ายแรงในส่วนตัวผมนะ เพราะ จิตมันเป็นนามมาทำล้วนๆเป็นบริสุทธิ์ มันไม่ใช่ ช้างมาวัวควายจันบ้างอาสาลากซุงนะอาสาลากเกวียนโอเคไหมครับมันต้องบอกว่า กายอาสาด้วยใจ ด้วยด้วยความพึงพอใจใช่ไหมกายอาสาด้วยความพึงพอใจ ต้องใช้ประโยคนี้ครับกายอาสาโอเคไหมครับนะฮะกายอาสา ด้วยความพึงพอใจเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันสมบูรณ์ที่สุด แม้จะยาวหน่อย แต่มันสมบูรณ์โอเคไหมครับ ไปเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ำคลองนะให้น้ำไหลได้สะดวกสบายไม่เอากายไม่ใช่ เอากายลงไปนะเอาร่างกายไม่ใช่แลวใช่ไหมครับ ต้องบอกว่ากายอาสา ด้วยความสมัครใจอ่า เห็นไหมครับเห็นไหมฮะด้วยใจเราเนี่ยด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครมาบังคับข่มขู่ข่มขืนให้ไปทำเห็นไหมด้วยความสมัครใจโดยแท้ นี่นะครับ มันสมบูรณ์ที่สุดกายอาสาด้วยความสมัครใจ โอเคไหมครับ โอเคนะ จดเอาไว้ข้างฝาอือต้องกายอาสานะกวาดถนนสาธารณะเหมือนกันแหละ ไม่รู้ทำอะไรก็ตามที่ในที่สาธารณะผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ จะเป็นความสะอาด สบายสะดวกสบายปลอดภัยว่าไป ก็มีแนวพวกพวกนี้แหละครับเรียกว่ากายอาสา ด้วยความสมัครใจ โอไหมครับจบข่าวนะจำสิครับ ต้องจำหน่อยพอจำแล้วมันก็จะแบนอะไรก็ตามที่ที่มัน ไม่รู้เวลาผมบอกให้จำก็จำเป็นภาษาหลักภาษารองอยู่นะครับลองน้องค่อยจำมาไว้นะ ได้ครับผม นะฮะได้ครับผมคลิปดูคลิปย้อนหลังของลุงหงอกนำพาสมาธิจิตจะได้รับพลังมันได้รับตลอดครับ เพราะว่าเจ้าของเจ้าของเสียงที่เป็นสมาธินั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมครับ มันได้ตลอดนะครับได้ตลอดจำไม่หน่อยครับ ได้ตลอดจำจำไว้เลยครับเอาไปใช้เอาไปใช้ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีความแข็งแรงเกิดขึ้น มนุษย์เราถ้าหากว่าอ่อนแอไปทำอะไรไม่ได้นะ ร่างกายต้องแข็งแรงก่อนนะไอ้ที่เขาทำให้ออกกำลังกาย ผมไม่เคยบอกใครออกกำลังกายนะให้รู้ไว้เออ ก็ทำงานบ้านธรรมดาก็เป็นออกกำลังกายแล้วนะไม่ต้องไปเข้าฟิต เนี่ยถ้ามันเสียเวลา โอ้ยไม่รู้นะส่วนตัวผมเนี่ยนะนะถ้าพูดทีมก็เสียหายเนาะใช่ไหมครับหยับอะไร พูดว่าไงเลยไหนรู้อย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้น ระโดดเชือกนี้โหนอย่างเงี้ยก้มเงยเนี่ยนะสกอตจัมอะไรต่างๆเอาเอาวิชาทหารมาใช้ โอเคไหมเออนั่นน่ะนั่นนะเอาวิชาทหารมาใช้นั่นน่ะ แค่นั้นเองอยู่กับที่ด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องฟิตหนุ่มลิปเนี่ยใช่ไหมครับจำเป็นหลักเอาวิชาทหารมาใช้ โอเคไหมครับโอ้นะ เอาวิชาตำรวจวิชาทหารเนี่ยมาใช้ ง่ายที่สุดครับ โอเคนะโอเคนะโอเคนะอ่า อย่าไปเสียเงินเสียทองฟิตมินพอพอพอพอพอนะครับ ค่านิยมค่านิยม พวกนั้นคือค่านิยมหมดนะครับดัมเบล้ก็ยกขึ้นมา ซื้อมาเล่นกับ ไม่มีแล้วก็เอากระถางใส่น้ำนะฮะก็ยกบ้านนะฮะได้ สบายสบายใช่ไหมครับ อืม ตรงกลางระหว่างตา มันออกไปแล้ว ความรู้สึกมันออกไปด้วย คิดถึงร่างกาย มันก็ลอยเข้ามาครับ คืออะไรครับ ก็แปลว่าเห็นหน้าตัวเองใช่ไหมครับอืมร่างกายคิดร่างกายมันลอยเข้ามาให้เห็นอีกใช่ไหมครับ ก็แปลว่าเห็นร่างกายตัวเองใช่ครับคุณนัาที่เบสเลยนัาที่เบสนะครับชิมพารีเนี่ยโอเคนะ ก็ดีสิครับนะเราเห็นร่างกายเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะฮะตรงนั้นดีมากด้วยนะครับตามดูตามรู้ไปครับ พัฒนาได้แล้วทางนั้นนะนะอย่าให้ตกขอบก็แล้วกันนะโอเค ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกทีแล้วบ่มีอย่างเพิ่มเติมเลยเนาะโอ้โหวันเจ็บจอทั้งทางด้านเฟซและ YouTube ด้วยนะครับโอเคด้วยความยินดี ผมมีอะไรตกค้างไหมเนี่ย ไม่มีเนาะ คิดว่าไม่มีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันก็ต้อง thank you วิกทุกคนทุกท่านนะที่เป็นห่วง เราสองคนที่ลงสนามนะครับบุกแลกกับไทเทนแมนนะฮะงานที่เราไปช่วยชาวนกไม่รู้เรื่องของประบุกประบุกเราจะไปญี่ปุ่นไหมครับลุงฮะซัปโปโรโอเคเนี่ยฮะก็ต่อไปจะติดต่อซัปโปโร ที่ญี่ปุ่นนะครับ บอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จงาน ไอ้ตรงนี้ก่อนเปเปอร์ก่อนวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะก็จะติดต่อ ไปซัปโปโรญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เวลาเดียวกันนะที่เราไปปีที่แล้วปีหศูนะเราไปญี่ปุ่นเมื่อนั้นวันที่สิ้าไม่ใช่สิบเก้ากลับมาที่ยี่สิบเก้านี่ไงเนี่ยประมาณสักสสสิิบองบสามวันนั่นนะไปญี่ปุ่นคราวนั้นครับ ก็จะพยายามทำงานนี่วันนี้ วันที่ไห่วันที่แปดอ่ะวันที่แปดเก้า ภายในคิดว่ามันเป็นเวลาเดียวกัน โอเคคิดว่าจะทันนะครับ จะเสนอตัวไปสลายเมฆหยุดหิมะนั่นดูก่อนนะจะนะฮะคำว่าจะนะครับ ก็เป็นอนาคตนะภาษาผมเราก็เห็นจะ ก็แปลว่ายังไม่แน่ เห็นไหมครับ ขอให้ทำงานทางด้านนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนผมว่างานนี้เป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่มากครับเป็นงานระดับประเทศในระดับโลกทีเดียวครับเนี่ยผมก็รู้ตัวมันโอ้ลืมเดี๋ยวโชว์ของก่อนของดีของดี พระเอกขี่ม้าขาวจะเพิ่งไปไหน จะเพิ่งไปไหนนะครับ ประมาณสักหนึ่งนาทีผมไปกลับ ไม่ถึงดีแป๊บๆแป๊บเดียว ชาเห็นไหมพระเอกขี่ม้าขาวนี่คือพระเอกครับท่านอยู่หน้าจอจะรบครับ นี่คือพระเอกของแค่นี้นะนะผมไปทำในสิ่งที่ผมทำนะครับ และผลงานก็ออกมาค่อนข้างจะบันเจิดมากนะครับ แค่นี้เองดูสิครับดูมันทำงานนะฮะตัวนี้เฮ้ยหายไปไหนล่ะ รุดเหรอเฮ้ยไม่ได้ชาร์จหรือเปล่า ไม่ใช่ไอตัวกดเนี่ย เฮ้ยกระเด็นไปไหนแล้วตัวกดกระเด็น เฮ้ยหลายตังค์นะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็แย่สิเอาพื่อเอกตายตอนจบเนี่ยโอ้ยง่ายๆครับคือไฟฉายกระพริบก็แล้วกันไฟฉายเนี่ยเออที่ใครมีดีกว่านี้ก็บอกหน่อยนะครับ ตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเลยตัวนี้สูงมากๆเลย มันเมื่อวันที่หกผมยังมาโชว์อยู่เลยแม่น่าจอเดยโชว์ไม่ได้เลย เป็นนี่ไปก่อนไม่รู้หลุดไปไหนหลุดนะสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าก้อนนะครับก้อนอีเทอร์นะครับก้อนอีเทอร์นะผมจะเรียกว่าก้อนอีเทอร์นะครับหลายคนก็บอกลูกแก้วลูกแก้วใช่ไม่ผิดหรอกครับที่ท่านว่านะแต่ผมบอกก้อนอีเทอร์โอเคไหมครับ จับอีเทอร์ ใส่ก้อนเป็นก้อนมาได้ อีเทอร์คือก๊าซเฉยนะครับ ในตารางธาตุแต่สมัยที่ผมเรียนหนังสือนะมันจะมีคำว่าก๊าซอีเทอร์ในตารางธาตุนะครับตอนนี้ไม่มีเลย เพราะทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพิสูจน์ก๊าซอีเทอร์ได้ ก็เลยตัดทิ้งไปเลย คือวิทยาศาสตร์เขามีเขามีคำจำกัดความบอกว่าใดๆหรืออะไรก็ได้ ที่ขึ้นต้นหรือว่าขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้โอเคไหมครับ คือเขาขีดเส้นตัวเองเข้าไว้เห็นไหมครับเขาไม่เปิดให้กับคนอื่นได้รู้เลยนั่นแหละ คือพวกวิทยาศาสตร์จะเป็นยัง ไม่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เลย ขีดเส้นเลยครับสิ่งใด ๆก็ตามที่พิสูจน์ได้จึงจะเป็นวิทยาศาสตร์เห็นนะอ่าทีนี้ในโลกนี้สิ่งสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีเยอะแยะ มันก็น่าเห็นใจครับ สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีสองเงื่อนไขหนึ่งก็คือพวกสายศาสตร์ เห็นไหม โอเคไหมพิสูจน์ไม่ได้ จิตศาสตร์ง่ายไหมกับจิตศาสตร์ตอนนี้จิตศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วครับโอเคไหมครับ สิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละครับ แต่จิตศาสตร์เอามาใช้แล้วครับ ยืนยันนะครับว่าเป็นวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ที่ลุงออกใช้ควบคู่กันอยู่เวลานี้ ซึ่งมีในคอนมีในอยู่คอนเทนต์ของบ้านเราทีวี มันมีจิตศาสตร์ มันมีพุทธศาสตร์ มีวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ แล้วก็มีธรรมชาติโอเคไหมครับมีอยู่ 4 คอนเทนต์นะฮะเป็นตัวหลัก นั้นก็พวกเป็นปกินากะนะฮะปกินากะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ ทั้งหมด 9,919 คลิปนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีเลือกใช้ได้ตามสัญญาสายสงสัยแล้วก็มีบุคลากรที่จะสอบถามอยู่นะครับ โอเคนะเดี๋ยวไปถามที่อื่น ถามที่อื่นไม่ได้หรอกเป็นคนศาสตร์โอเคไหมเออ ้องไปสามตัวต้นเรื่อง ถามตัวต้นเรื่องจิตศาสตร์ คือคือลุงหงอกนี่แหละให้มันจบข่าวไปเลยโอ้ไหมครับ อืมมันจะได้ชัดเจนไม่งั้นก็เป๋อยู่นะครับ ยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติ มาเยอะมากหลงทิศหลงทางกันมาเยอะต่อไปนี้ปฏิบัติตนเรื่องกายใจจิตของตัวเราเอง ให้มันชัด กายของเราใจของเราจิตของเรา มีสามคำนั่นเองครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมนุษย์บรรณาเนี่ยครับโอเคไหมครับ ส่วนนั้นก็เรื่องของวิชาความรู้ต่างเรียนมา เพื่อประกอบอาชีพ ให้ยึดตอนนั้นก็พอโอเคไหมทุกคนต้องประกอบอาชีพนะฮะอย่าทะเลาะเบาแว้งกันขอแต่ครับ เรื่องความมั่นคงของใจ ความมั่นคง แต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว คนในสังคม คือความมั่นคงของชาตินั่นเอง โอ้ไหมครับ นะ ต้องการความสงบสงบใจเราต้องสงบด้วย โอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นต้องฝากเอาไว้ด้วยความ เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานไทย ผมมันเจ็ดสิบสี่ปีเข้าไปแล้วนะครับ โอ้นะ โอ้นะ จบขาวยังจะเริ่มมันนะจบสะอีกแล้วโอเคไม่ว่ากันสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีอ่ะพอแล้วครับวันนี้ พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพสมาชิพชอบเลยเชิญตาบสัญญาสายมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกัน ซื้อ กินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกิน เหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะให้มันเหลือเข้าไว้เถอะครับเพียงพอไม่พอแล้วเวลานี้ ให้มันเหลือพอไปเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเหลือมากๆมันถ้าหากว่าตายไปแล้วหอบไปด้วยก็เท่านั้นเองถ้าทำได้หอบไปด้วยไม่ได้ก็มันอยู่ในมันเป็นสมบัติของโลกอ่ะโอเคจะให้ใครก็ให้ไปแค่เองจบข่าวไหมคิดวิธีคิดคิดอย่างนี้มันง่าย อืม โอเคนอกนั้นก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่ท่านหามาได้อย่าให้ใครหลอกอย่าให้อย่าให้ใครมาหลอกลวง หรือใครคิดจะหลอกลวงใครก็ขอได้โปรดลดละหยุดนะครับใครจะหลอกลวงใครใครจะหลอกลวงใครใครจะทำอะไรต่างๆให้กับบุคคลอื่นก็ขอได้โปรดลดละหยุดอย่าเพิ่งเลิกหยุดนานๆนมันเลิกเองโอเคไหมพี่นะ แล้วถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่าง หรือบนมืด หรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกกาวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอ ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจั้งปฏะกับเอวัง ก็เป็นตะกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม